ัวใจใหญ่ชอบกนแอบสับสนไม่รู้ทำไม ก็พอรู้รู้ดีแก่ใจว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้น หัวใจใหญ่ละเมอ ก็บมาพาให้กลุ้มทำไม ก็พอรู้ว่าควรตัดใจอย่าปล่อยให้ใจดวงนี้ ต้องคิดถึงเธอ มันคือความรัก ช้หัวใจใหญ่ละเมื่อเก็บมาเพ้อให้กลุ้มทำไม ก็พอรู้ว่าควรตัดใจอย่าปล่อยให้ใจดวงนี้ต้องคิดถึงเธอ ที่แกล้งให้ 在。 time